ไปไอ้เขียวนะไอ้เขียวมันเป็นนักสู้นะ แต่ไอ้เคมันมาซ้ำดูวายแถวสามอีกได้ใช้เจ โอ้เต็มคาราเบลกราบสวัสดีเพื่อนเลยจ้ะสวัสดีกราบสวีดันนะจ๊ะกลับมาอีกครั้งนะกับสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นจากค่ายพีจีนะจ๊ะวันนี้เป็นสาวถ้ำนะจ๊ะ ทุนมา 600 เราจะไปเริ่มกันที่เบ็ดเบ็ดเบ็ดเบ็ดเบ็ดเบ็ดเบ็ดเบ็ดเบ็ดเบ็ดแปดละกันนะ ล่ไปเรื่อยๆล่ขึ้นนะไปนี่นี่ดูมัน ดูมันไม่จ่าย ดูมันไม่จ่าย ดูสามท่านดู เออ ดูมันมาจ่ายไหนน่ะอืมเออตัวน้อยมันก็ทำจ่ายทำจ่าย ตัวหนักไหม สวย อ้าวสแกตเตอร์เข้าเฉยเลย ไม่ต้องทำอะไรแล้วมันสิบหมุนเนี่ยมันลุ้นเหนือสาท่ามันจะทำจ่ายเราเท่าไหร่ยังไง เอโอ้โห เอแถวสามมาลูกพ่อ ไม่ได้อีก ชัวร์มา มา มา ผ่านไปจำครึ่งทางแล้วมันน้ำจากนาทีสิบเจ็ดดูมันสาวทำดูมัน ดูมันทำกับผม ดู ผ่านดูโอ้โหแถวนี้รแถวทา่สี่ ไอ้เขียวมาไอ้เขียวมันเป็นนักสู้นะ แต่ไอ้เคมันมาซ้ำดูวายแถวสามอีก ไม่ใช้เจ โอ้ เต็มคาราเบลวายแถวสี่ก็ไม่ได้ใช้ดูแต่เต็มคาราเบลเลยนะพันเป็ดอืมสิบมาอีกมาทีสุดท้ายก็ไม่น่ามีอะไรอ้าวมีเฉยติดไปนวมมา ติดไปนวมให้ทีนะ โอ้ติดไปนวมมาให้สี่สามบาท เข้าฟรีได้มาสองพันแปดก็โอเคนะ เก็บได้ผสมน้อย เราได้มีทุนแล้วเราตอนนี้เรากำไรสองพันแล้วนะ เดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ดสี่กว่านะห้าวหารด้วยห้าวหารไอ้ดูเบ็ดสี่เนี่ยโอ้โหโอ้ไหลเลยนะ เงิน เงินอ้าว เข้าเฉยไหลไหลมาเข้า ได้มาสิบสองหมุนนะไปดูสิบสองหมุนยังไง ยังไง อย่า น้อยหน้ากว่าเบ็ดแปดนะเบ็ด สี่เฮ้ย เออ ตรงนี้ มาสี่สิบแล้วนะ เริ่มนิ่งแล้วนะสิบไหลวะโอ้โหเคมาสวยเควายวายแถวสองได้ใช้ไหมเควายแถวสอง อืม มาให้อันสวยดิเออสิบเป็นคิว วายอย่างนี้สวยมาอืม เหลืออีกแปดหมุน แตกหมื่นละมั้งตรง อ้าวสแกตเตอร์แตกในไปอีกไหมแตกในไปอีกทีเลยว้ารือว่าจะแตกในอ้าว ได้ลุ้นอีกดิ ได้ลุ้นอีกมาหนึ่งสองสามเนี่ยสแกตเตอร์สักตัวมาสอง ไม่ได้อะไรเลยเว้ย โอ้โหเคละสวยสายเราสองราสามได้ใช้อีกโอ้ยเต็มแถวสามพันเออเบ็ดสี่เข้าอย่างนี้ไม่เอาอะไรกันแล้วนะ ดู โอ้โห ดูอะไรเนี่ยเพื่อนดูแล้วอย่าไปบอกใครนะ เก็บเรียไปเลยดูมันแตกง่ายขนาดนี้ รอเลยครับเจ๊มาอีกมาวายเราสองได้ใช้กับไอ้เขียวอีกเออสวยเจ็ดร้อยอืมโอ้โห ดอกนี้หมื่นกว่าแล้วนะ ขึ้นมาหมื่นแล้วนะเนี่ย อีกทีที่สุดท้ายติดไปนวมไหม ไม่ติดไปนวม แต่คุ้มแล้วนะ โอ้ได้ประมือนหนึ่งรออะไรอะครับอีดิครับดิชิ่งดิงั้นก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับเว็บตรงจากค่ายพีจีนะจ๊ะ บ๊ายบาย